ยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังบณิตัง นานุสมังอธิตทากเตนะหิดัมปิมุทเทรัตนังบณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวตุพายังวิรากังอมตังบณิตัง ญาดัสกาสกยมุนีสมาหิโต นาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอีดัมปิธรรมเมรัตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวตุยัมบุทเสโทปริวันยิสุจิงสามาธิมานันตริกัญญมาหูสามาธินาเตนะสโมนวิจติอีดัมปิธรรมเมรัตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวตุ เยปุกลาอัตสตังมัสธาจาตาริเอตานิยุกานิหนติเตดักขินยาสุกตัสสาวกาเอเตสุดินานิมหาพลานิอิยามปิสังเฮรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะดังเฮนะนิกามิโนโกตมัสสะสนามิ เอปกิปตาอมตังวิกายหาลาธามุธานิปุติงบุญจมานาอิยังปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวสมิงเอขีนาบิจาวิรุณิชันดานิบันติทิรายทายังปดีโป อิดังปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ